ูชื่อเด็กหญิงพัชระชนโคตเสนีค่ะหรือว่าน้องหยก วันนี้หนูมาทำหน้าที่ เป็นพิธีกรให้กับชมรมพลเมืองเด็กดีเขตดินแดงค่ะ ก่อนอื่นเราไปรู้จักประวัติของชมรมกันก่อนนะคะ สถานที่ตั้งของชมรมอยู่ใต้อาคารแฟลตหนึ่งดินแดง ตรงข้ามกับธนาคารออมสินค่ะ การก่อตั้งชมรมได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเด็กๆ และผู้ปกครอง ช่วยกันหาสถานที่บริเวณใต้อาคารแฟลตหนึ่งดินแดงผลงานของเรามีทั้งงานระดับท้องถิ่นและงานระดับชาติ งานระดับท้องถิ่นเช่น งานวันปีใหม่งาน งานวันพ่อ งานวันแม่ และงานระดับชาติเช่น งานการชาติงานวางคันพุ่มท้องสนามหลวง งานการแจ้ง วันพ่อ วันแม่ท้องสนามหลวงค่ะ ถึงผลงานการแสดงไปแล้ว ทีนี้เรามารู้จักคุณครูผู้สอนกันบ้างนะคะ เด็กๆเรียนการเรียนการสอนของรัฐศิลป์ไทย จากซีดีการแสดงจินตนีลาประกอบเพลง การเต้นประกอบเพลงไทยลูกทุ่งหรือการเต้นจำสมัยนิยมเช่น cover dance ค่ะ และขณะนี้ได้มีคุณครูจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยราชสิงห์อ่างทอง มาช่วยสอนวิธีการรำให้ถูกต้องค่ะ เรามีความภาคภูมิใจทั้งหมด 3 เรื่องนะคะที่จะมาพูดกันในวันนี้ 1. เราได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตดินแดงให้เป็นตัวแทนไปแข่งขันสปีนัมเบอร์วันระดับชุมชนตั้งแต่ปีพศ2554 ตลอดระยะเวลาที่3ปีผ่านมานี้ และเรายังได้ถามคำถามกับคุณกำะหม่ออวนรัตถึงสองครั้งในช่วงท็อกทูเดอะปรินเซสในรายการชุมบีน้ำวนวาไรตี้ค่ะ และทำให้ผู้บริหารชมรมนั้น คือเด็กๆเอง และผู้ปกครอง ยังได้เข้าเฝ้าถวายพวงมาลัยแก่ทุนกำลังออุบลรัตน์อีกด้วยค่ะ คัดเลือกจากมูลนิธิอาเซียนฟลอเรชั่นให้เป็นตัวแทนไปเผยแพร่ด้านสินไทยในแถบอาเซียน 10 ประเทศ ซึ่งเปแสดงที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศแรกค่ะ เมื่อเดือนมกราคมพศ2558 ที่ผ่านมานี้ เทศไทยเป็นเจ้าภาพในกลุ่มอาเซียน เราก็ได้ไปแสดงความต้อนรับในกลุ่มอาเซียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะและขณะนี้เราได้กิจกรรมร่วมกับกองทัพไทยมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปี ในด้านการเผยแพร่หนังสือไทยทางกองทัพไทยมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่มีเด็กๆก็แสดงออกในสิ่งที่เป็นความดีอย่างนี้ค่ะ จนเราได้รับแต่งตั้งจากกองทัพไทยให้เป็นยุววลชนกองทัพไทยของเขตดินแดงนั่นเองค่ะ และเรายังได้ขึ้นเก่าบทเสียรวาดของทั้งสองพระองค์และเป็นเยาวชนกลุ่มแรกที่กองทัพไทย ให้ความไว้วางใจขึ้นเก่าบทเสียรวาดของทั้งสองพระองค์ออกทางสถานีโทรทัศน์สททช่อง11ค่ะ ชมรมนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะให้เด็กๆสามารถมาทำกิจกรรมที่ตัวเองรักและชอบได้ค่ะหนูก็มาเรียนที่ชมรมนี้ตั้งแต่หนูอายุ6ขวบครึ่งนะคะ ก็อยู่มาได้ 2 ปีครึ่งแล้ว แล้วก็มีตลอดแล้วเวลา 2 ปีครึ่งที่ผ่านมานี้ มีคุณครูเบิร์ตคุณครูอาร์มแล้วก็แม่วันนะคะ เป็นคนคอยสอนคุณครูเบิร์ตก็สอนรำคุณครูอาร์มก็ช่วยสอนรำค่ะ ส่วนแม่วันก็สอนพูดแล้วก็ สอนเต้นพวกเซิร์ฟค่ะ แล้วก็ตลอดที่อยู่มาเนี่ยนะคะจะยกตัวอย่างการดรมหรือว่าระบำนะคะ ระบำก็จะมีเป็นระบำแววพัชนีนะคะดรมก็มีเป็นเออามกินารีร่อนค่ะ แล้วก็หนูก็ยังได้รับเป็นได้รับรางวัลอาเซียนนะคะ ด้านสาขาศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ งทำมาถึงเวลานี้ก็สิบปีเต็มก็ได้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไปทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ ที่อยู่ทั้งในพื้นที่ในชุมชนทั้งนอกพื้นที่ แล้วก็อีกอย่างการที่ได้ห้องมาตรงนี้จากห้องที่จากพื้นที่ที่ว่างเปล่า มีขยะเต็มไปหมดเออก็ได้ปรับปรุงมาถึงณ ี้ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีของเด็กๆ แล้วก็คงเป็นบุญวาสนาของพวกเด็กๆ และพวกทีมงานเราเเราก็อยากจะให้เด็กที่เขาอยาก รักและวัฒนธรรมไทยสนใจที่จะมาเรียนก็ให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นมาหน่อย